จิตของเราก็เหมือนกระดาษเปล่าไม่ว่าเราจะอาศัยอะไรไปที่จิต จิตก็ยังว่างอยู่ นั่นความเป็นธรรมชาติของจิตนั้น เดิมเขาว่างเปล่า ธรรมชาติของกระดาษนั้นเดิมก็ขาวสะอาด นั้นจงรักษาความสะอาดของจิตไว้ ให้ศึกษากันให้ตรงแท้อย่าได้ประมาทต่อธาตุขันอย่าได้หลงกลต่อความคิดสังขาร การปฏิบัติ การทำความภาคเพียรนนั้น สิ่งที่เราต้องฝึกฝนก็คือปัญญา ปัญญาที่ประกอบไปด้วยสติและประกอบไปด้วยสมาธิเป็นฐานนั้นการศึกษาธรรมเราต้องรู้จักฐานของการศึกษา ก็คือรูปเรียกว่าร่างกายนั้นนะ่ะ เรามีแค่รูปเดียวคือกายเดียว และกายเดียวนี้มันคืออะไร ก็คือสิ่งที่รวมตัวมาจากธาตุทั้งสี่ มีผืนหนังผืนเดียวที่ปกปิดร่างกายไว้ นั้นภายใต้ผืนหนังที่หมอร่างกายนั้น ก็ห่ออะไรไว้บ้าง ห่ออวัยวะภายในไว้ ไม่แตกต่างอะไรกับเครื่องในของหมู มีปอด มีหัวใจ มีตับ มีไส้น้อยไส้ใหญ่ ซึ่งอยู่ในภายในผิวหนังที่หุ้มห่อร่างกายเรา ภายใต้ผิวหนังก็มีกล้ามเนื้อ มีเส้นเอ็นที่คอยโยงกระดูก ให้เรามีความเคลื่อนไหวได้ หากมีแต่กระดูกอย่างเดียวไม่มีเส้นเอ็นร้อยลัด ก็ไม่สามารถที่จะ ชักกายให้เดินไปได้เหมือนการเชิดหนังตะลุงร่างกายของเราเนี่ยมันคือธรรมชาติให้เราเรียนรู้ภายในกายเรา หนังพื้นเดียวเนี่ยมันนุ่มห่ออะไรเราอยู่อันหนังพื้นเดียวนี้เส้นบางๆ นิดเดียวเพียงแค่ไปโดนสะกิดอะไรถลอกออกมาเท่านั้นสิ่งที่มันปกปิดอยู่ในใต้ผิวหนัง ไม่ว่าจะเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองก็จะทะลักออกมา อันนั้นแสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยมีแต่สิ่งที่ปฏิกูลอยู่ในภายใน หนังพื้นเดียวนี่แหละมันนุ่มห่อกายเดียวไว้และกายเดียวนี่เองเป็นสิ่งที่เราควรมีฐาน และเลือกรู้อยู่ที่กายเดียวและเลือกรู้อยู่ที่หนังผืนเดียว เพื่อเข้าไปสแกน และไปเอ็กซเรย์ การเอ็กซเรย์ก็คือเอารู้เนี่ย ไปเอ็กซเรย์ไปสแกนดูภายใต้ผิวหนังเราเรียกว่าการพิจารณากายในกาย พยายามพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆ พิจารณาอยู่เป็นประจำ จนเกิดความรู้เห็นว่าภายในนั้น เป็นเพียงแค่อายวะที่ประกอบมาจากธาตุทั้งสี่ความรู้เห็นนั้นก็จะคลาย ละกายในกายเสียได้ ละกายได้ แล้วก็ละในกายได้ นั่นนะความกลัวตายก็จะหมดลงไปกิเลสต่างๆ มันเสือรัวราบตรงที่ว่าเห็นร่างกายเราเนี่ยไม่มีอะไรเลยอันนั้นจิตดวงนี้เขามาอาศัยกายเน่าๆ ที่ปกคลุมไว้ด้วยผืนหนัง เหมือนผิวหนังเราเนี่ยมันเรียบสะอาดเดิม เป็นผิวหนังที่สะอาดไม่มีอะไรเลย แต่เราก็ไปเติมสีกับผิวหนัง ไปเพ้นสีให้ นั่นคือสิ่งที่มันปกปิด ผิวหนังเรา แล้วผิวหนังปกปิดอะไร ผิวหนังปกปิดภายใน อวัยวะภายในอันนั้นหากเราอยู่กับกายเดียว อยู่กับจิตเดียว อยู่กับรู้เดียวนี่แหละ ฐานของการเรียนรู้มันอยู่ตรงนี้ ังนั้นจิตของเราก็เหมือนกระดาษเปล่าที่ขาวสะอาด ไม่ว่าเราจะเติมอะไรเข้าไป กระดาษเปล่าก็ยังเป็นกระดาษเปล่าอยู่ จะเติมอักษรเติมอักขระเติมสีอะไรก็ตามจะเป็นใส่ในกระดาษเปล่า ความเป็นกระดาษเปล่า ก็ยังมองเป็นว่ากระดาษเปล่าอยู่ จิตก็เหมือนกันมันว่างเปล่าไม่ว่าเราจะอาศัยอะไรไปที่จิตจิตก็ยังว่างอยู่ นั่นความเป็นธรรมชาติของจิตนั้น เดิมเขาว่างเปล่า ธรรมชาติของกระดาษนั้นเดิมก็ขาวสะอาด นั้นจงรักษาความสะอาดขาวสะอาดของจิตไว้ สิ่งที่มันแปลกปลอมเข้ามา อาการของจิตไม่ว่าจะเป็นความเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วสุขหรือทุกข์ก็ตามสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมาเติมจิตเฉยๆหากเราเข้าใจว่าจิตตรงนี้มันว่าง เราก็แบ่งได้ออกว่าอะไรคือว่าง อะไรคือวุ่น อะไรคือมี อะไรคือไม่มี นั้นความว่างมันมีไหม มี แต่ไม่สามารถจะหยิบความว่างออกมาดูได้ ให้กูเดินรู้ว่าได้ จิตมันมีอยู่ แต่เราก็ไม่สามารถจะหยิบยกจิตออกมาได้ สิ่งที่เราสามารถเห็นได้ก็คือสิ่งที่มาปรากฏขึ้นอยู่ในขณะที่มันว่าง ังนั้นความว่างมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว กายของเราก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว กายเดียวนี่เองที่เป็นฐานของการเรียนรู้ได้ทั้งหมดได้จิตเดียวนั่นเองเป็นฐานของการรู้ได้หมด หากเราเข้าใจว่ากายนี้มันว่างเปล่า จิตนี้มันว่างเปล่าไม่ว่าจะเป็นความว่างของกาย ก็ล้วนเติมแต่งมาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นความว่างของจิตก็ไม่สิ่งที่เติมแต่งมาทั้งหมดอยู่ในจิตแล้วท่านในจิตเติมจิตแท้ก็เหมือนกระดาษเปล่า เป็นความว่าง ไม่ได้เป็นอะไรเลย แต่สิ่งที่มาปรากฏขึ้นในความว่างมีอะไร สิ่งนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ไร้สาระทั้งหมด ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทุกทุกอาการ ที่ปรากฏขึ้นนั้น มันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมด อันรู้นี้เราจงใช้รู้นี้ให้เกิดประโยชน์ ให้รู้อยู่กับความว่าง และให้รู้อยู่กับความมุ่น และจงปรงใจธุระต่อความมุ่นวายเสีย แล้วยึดถืออยู่แต่ความว่าง นั่นคือการเข้าถึงจิตที่มันไม่มีอะไรเลย มันว่างเปล่า นั่นเราคือความว่าง และความว่างนี้ไม่ได้หายไปไหนเลย มีอยู่ตลอดการแต่สิ่งที่หายไปก็คือ สิ่งที่มันมาเปลี่ยนแปลง อาการที่ว่างนั้นให้มีอาการปรากฏขึ้น สิ่งนั้นเรียกว่าสังขาร หรือว่าเป็นเวทนา สัญญาก็ดี สิ่งต่างๆเหล่านี้ร้วนมาต่อเติมความว่างให้มันไม่ว่าง หากเรายึดหลักว่าเราคือผู้ว่างเปล่า เป็นผู้ไม่มีอะไรเลยและก็อย่าได้สำคัญว่าสิ่งที่มีทั้งหมดนั่นมาเป็นเราเป็นเขา หากสิ่งที่มีทั้งหมดเป็นเราเป็นเขาเราก็ต้องมาคับได้ แก้ไขได้อันนี้แก้ไขไม่ได้สุดแท้แต่เขาจะเป็นไป เพราะสิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องของจิต แต่เป็นเงาของจิตหรือว่ากิริยาของจิตที่เรามาหลงกัน ก็เพราะว่าเรามาหลงกิริยาของจิตจึงทำให้จิตตรงนี้ ไปเกิดกับกิริยาบ่อยๆไปเกิดกับอาการบ่อยๆทั้งๆทที่จิตเดิมจะแท้ไม่มีกิริยาไม่มีอาการใดเลย มันว่าง เหมือนกระดาษมันว่างอยู่ กระดาษสีขาว อักษรที่เราเติมไปในผืนกระดาษนั้น จะเขียนอะไรก็ได้ จิตมันก็ว่างอยู่ ความรู้สึกต่างๆ ที่จะเติมไปในความว่างมันเติมอะไรก็ได้ แต่สิ่งที่เติมไหมนะมันไม่ใช่กระดาษเปล่าแต่สิ่งที่เติมนั้นมันเป็นกองสังขาร และกองสังขารทั้งหมดก็คือรูปกับนาม อันเราจงมาทำลายกำแพง สิ่งที่ปิดบัง ดวงจิตเสีย สิ่งที่ปิดบังความว่างเสีย โดยเห็นสิ่งที่มันมีอยู่ด้วยความวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นความคิดความจำได้หมายรู้อะไรก็ตาม สิ่งนั้นมันไม่ได้ว่าง แต่มันวุ่นหากเราอยู่กับความว่างของจิตที่มันไม่มีอะไรเลย นั่นแหละเราจะมีเครื่องอยู่ เพราะว่าเราไม่ได้มีอะไรเลย ไม่ได้เป็นอะไรเลย นั่นคือการเข้าถึงจิต ซึ่งเป็นจิตดั้งเดิม ว่างเปล่า แต่มีอยู่ มีอยู่จริง แต่ไม่สามารถจะยกออกมาได้ ทุกคนมีความว่างอยู่ในตัวแล้วก็จิตเดิม นั้นเรียกว่าพุทธะ เป็นจิตแห่งพุทธะ ไม่ได้มีไม่ได้เป็นไหนเลย เป็นจิตหนึ่ง เป็นความว่างหนึ่งเดียวที่ไม่ได้มีได้เป็น นั้นให้ศึกษากันให้ตรงแท้อย่าได้ประมาทต่อธาตุขันอย่าได้หลงกลต่อความคิดสังขาร ปฏิบัติมันต้องสู้ตาย มันต้องสู้ตาย ตายเป็นตาย เมื่อเราปรุงใจว่าเราจะมาเส้นทางนี้ เราก็สู้ตาย ตายเป็นตาย แต่จิตไม่ได้ตาย กายจะตายก็เรื่องของมัน หากเราไปอ่อนแอต่อกิเลสกิเลสมันมีตะขมเราขย่มเราตลอดเวลา